ความสำคัญของสารสนเทศท้องถิ่น สารสนเทศท้องถิ่น มีความสำคัญต่อวิทยาการด้านต่างๆ ดังนี้ค่ะ ด้านการศึกษา สารสนเทศท้องถิ่นเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอด ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษา เกิดความสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง เห็นคุณค่าของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน สิ่งที่บรรพบุรุษ ได้สั่งสมเอาไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน สามารถนำความรู้จากท้องถิ่น มาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ สามารถนำข้อมูลท้องถิ่น ไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรม เช่นด้านการแพทย์ สาธารณสุข และโภชนาการ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ด้านสังคม การพัฒนาความรู้หรือสารสนเทศท้องถิ่น เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจสภาพและปัญหาของชุมชน และตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งตนเอง รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ภายในชุมชนท้องถิ่น และระหว่างชุมชน ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์และความสงบสุขของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการสร้างเครือข่าย สามารถนำข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ไปถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องราว และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับคนในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กร ภายในชุมชนหลายองค์กร จนเกิดเป็นระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งเครือข่ายนี้จะเป็นพลังสำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การนำสารสนเทศท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัวและชุมชน เน้นการสร้างงานในท้องถิ่นเป็นหลัก มีเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนในท้องถิ่น อยู่ได้โดยมีหลักการดำเนินธุรกิจที่ชุมชนเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการ ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวมตัว มีการร่วมทุน ร่วมผลิต และดำเนินธุรกิจ สามารถกระจายสวัสดิการสู่คนในชุมชน ขยายเครือข่ายเพื่อให้สามารถอยู่ในตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยมีองค์กรร่วมในการวิจัย และพัฒนาให้กับธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขัน และพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อต่อยอดความรู้ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ด้านการเมืองการปกครอง สารสนเทศช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น ได้นำมาประยุกต์ในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นค่ะ ด้านวัฒนธรรม สารสนเทศท้องถิ่น เป็นข้อมูลสำคัญในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักในศักดิ์ศรีสำนึกรัก และหวงแหนบ้านเกิดของตน เห็นคุณค่าของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสม เอาไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน สามารถนำความรู้จากท้องถิ่นมาประยุกต์ ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากภาพนี้นะคะ แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับการศึกษา เนื่องจากเกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นโดยตรง และข้อมูลสารสนเทศ เกิดจากการบอกเล่าต่อๆกันมา และความรู้ของคนในท้องถิ่น จึงถือเป็นสารสนเทศท้องถิ่น และความรู้ของคนในท้องถิ่นนั้น ได้เกิดเป็นปัญญาของท้องถิ่น หากมีการเก็บบันทึกข้อมูลเรื่องราวไว้ในรูปสื่อต่างๆ ก็กลายเป็นสารสนเทศท้องถิ่น ถ้านำสารสนเทศท้องถิ่นมาพัฒนา ก็จะเกิดเป็นการศึกษานะคะ ซึ่งการศึกษาเกิดจากการบอกเล่า การฝึกฝน การอบรมให้ความรู้ การค้นคว้า จึงทำให้เกิดการพัฒนาค่ะ จากความสำคัญของสารสนเทศท้องถิ่น สรุปได้ว่า สารสนเทศท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการศึกษา วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ สังคม การพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และการสร้างเครือข่าย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม ในการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยประโยชน์และถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ